สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับชีค่ะ ในช่อง อาชีชแนลคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะ ไปเปลี่ยนชื่อในโปรไฟล์ Facebook กันค่ะ วิธีเปลี่ยนชื่อ Facebook ของตัวเองนะคะไม่ยากเลยค่ะ แล้วคลิปนี้นะคะจะพาไปสอนวิธีการทำในมือถือค่ะก่อนอื่นทุกคนเตรียมมือถือของตัวเองขึ้นมาค่ะ พอเข้าไปที่หน้า Facebook ก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมคะ หลังจากนั้นเราก็มากดตรงแถบเมนูที่มุมขวาล่างสุดค่ะ แล้วเราก็ปัดเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะจนเห็นคำว่า setting and privacy นะคะ setting and privacy ถ้าเป็นภาษาไทย น่าจะเป็นตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะ หลังจากนั้นเราก็มากดคำว่าตั้งค่าค่ะอันแรกเลยนะคะทำตามกันไปเป็นข้อเป็นข้อเลยนะ ง่ายมากๆหลังจากนั้นนะคะเข้าไปที่ personal information นะคะ หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ กดเข้าไปเลย มันก็จะมีให้เรานะคะเลือกที่จะเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือ contact info ก็คือเป็นเบอร์ติดต่ออะไรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะ ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้อ่าแต่ในคลิปนี้นะคะ เราจะไปเปลี่ยนชื่อ Facebook ค่ะ กดเข้าไปเลย เนี่ยค่ะ มันก็จะขึ้นมา3ช่องนี้นะคะ first name นะคะบรรทัดแรกก็จะเป็นชื่อจริงนะคะ ส่วนนามสกุลให้เราไปใส่บรรทัดที่3นะคะหรือว่าช่องที่ 3 ค่ะ ที่เขียนว่า last name นะคะ หรือใครอยากจะใส่เป็นภาษาไทย แล้วก็มีชื่อกลางก็ได้นะคะ แล้วแต่เลยหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อ แล้วก็นามสกุลตามที่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วนะคะ เราก็มากดปุ่มสีฟ้าได้เลยค่ะพอกดปุ่มสีฟ้านะคะเขาก็จะมาทำให้เราดูนะคะว่าให้เราอ่ะเลือกแบบไหนระหว่างเอา ชื่อนำหน้าหรือนามสกุลนำหน้านะคะ ถ้าเราโอเคก็กดเซฟเลยค่ะ แต่ถ้าเราไม่โอเคก็กด cancel นะคะ ในที่นี้พี่ชีก็จะกด cancel ไปนะคะ ส่วน after names นะคะ หรือว่าชื่ออื่น ๆ ของเรา เราสามารถใส่เป็นชื่อเล่นหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะ เผื่อว่าคนอื่นที่เวลาเขาเซิร์ชหาเราอ่ะ จะได้เซิร์ชหาได้ง่าย ๆ นะคะอ่าเราลองกดเข้าไปดู สมมติว่าพี่ชีจะใส่ชื่อเล่นของชีนะคะว่าอาชีนะคะ เป็นภาษาไทย อ่าเราก็กดเซฟนะคะ ก็จะเข้าไปอยู่ในหน้า ไบโอของพี่ชีนะคะ ว่าแบบที่มันบอกว่าเราเรียนที่ไหน Facebook หรือว่าติดต่อเราได้ยังไง แล้วก็มีชื่อเล่นชื่ออันนี้นะคะโอเคค่ะ วิธีการเปลี่ยนชื่อเฟซของเรานะคะทำในมือถือทำได้ง่าย ๆ เลยใช่ไหมคะอ่าคลิปหน้าถ้าอยากให้พี่ชีมาสอนอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ บาย